มาดูกันเลยจ้าว่าวันนี้จะได้บวกเพิ่มหรือเปล่าอ่ะยิงไงครั้งแรกยิงได้อยู่เนี่ยค่ะ ไปต่อเรื่อยๆ วันนี้บวกสี่ไปเลยยังไงบวกสี่ได้ไหมบวกสี่ได้ไหมบวกสามไปแล้วจ้าขออีกหนึ่งครั้งขออีกหนึ่งโอ้ยยยยยยยยยยยยยยย้ก็บวกสี่ไปเลยยยามากันเลย อยู่ที่10หมุน ตอนนี้คูณเท่าไหร่โอ้ยตัวไวเต็มกระดาษแบบนี้จะไปรออะไรคะจะไปรออะไรยังไงมาเลยยั่วยั่วยั่วยั่วมาเลยความเป๊ะความปังความปูมาเลยต้องคูณเก้าไปแล้วตอนนี้ อย่าเพิ่งหยุดคูณอย่าเพิ่งหยุดคูณบอกลบคูณหารยังไงขอคูณไว้ก่อนขอคูณไว้ก่อนอ๋อยังไงสแกตเตอร์ไปเข้าอีกไปโอ้ อีกนิดเดียวจะเข้าแล้วจ้า ยังไงมาแต่ตอนอยู่ที่คูณ1 3คูณ13ไปเลยนะคะอีก6หมุนยังไง มาเรื่อยๆมาเรียงๆแบบนี้อย่าเพิ่งหยุด มาเรื่อยๆมาเลยอ๋อลืมบอกไปนะคะ ว่าวันนี้เรามากันแค่หมุนบาบาพอค่ะอยู่ที่ 200 เลยเนี่ยค่ะ มาเลยจ้ายังไงยังไงยังไงยังไง โอ้ตกวบบถึงจะต้องเข้าหรือลจ้าคูณ21ไปแล้วจ้าตัวแบบนี้มาเลยคูณ25ไปแล้ว โอ้ยี่โอพัตตาเขาเป๊ะเขาปลาจริงๆ ยังไงยังไงสามห้าศูนย์ศูนย์ปวดจริงๆอีกสามหมุนอีกสามหมุนอีกสามหมุนอย่าเพิ่งหยุดยังไงมาเลย มาเลยมาเลยโอ้ย ขอหน่อย ตัวไวมาไหมอยังไงมาแล้วจ้า อีกสองห้าศูเยย์เยอะเยอะเยอะเยอะเยอะไปเลย มาดูจ้ะหมุนสุดท้ายยังไงตัวไวมาอีกแล้ว แบบนี้จะไปเหลืออะไร อีกสองห้านศูนย์ไหม อีกสองหจ้ายังไงมาดูโททวินกันเลยโททวินอยู่ที่หหหนึ่ง้าแปดกศูนย์ใครอยากตายคลิปได้เลยจ้า